พอเรามาดูว่า แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยากจะสร้าง co-working space ในฝันเนี่ย ต้องเริ่มยังไงในการสร้าง co-working space ของตัวเอง มีปัจจัยอะไรบ้าง อย่างแรกที่เราอาจจะต้องเข้าใจก่อนคืออทำไม co-working space จริง ๆ มันมันมันมี scientific proof หรือมีมีข้อพิสูจน์ทางทางทางวิทยาศาสตร์ไหมว่าการมาทำ co-working ทำงานใน co-working space แล้ว แล้วลูกค้าเขาได้อะไรมากขึ้น จากใน co-working space จริงๆแล้วจริงๆก็มีมีมี professor คนหนึ่งนะครับ จริงๆหลายคนแต่ว่าคนหลักเลยเป็นเป็น professor ชื่อ professor Gretchen Spritzer นะครับก็เป็นอยู่ที่เป็น professor of business administration school ที่ University of Michigan ก็แล้วก็เขาก็ work แล้วก็เขียนให้ Harvard Business Review ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นการเขาสามเขาทำทำเทสตัวหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่า thrive thrive เนี่ยเป็นวิธีการที่เขาเป็นนิยามที่เขาเอามาวัดสองอย่างในใน ใน employee หรือใน staff ในคนที่มามาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามใน co-working หรือว่า ในออฟฟิศปกติยังไงก็ตาม ตอนแรกเนี่ยแกคนนี้เขาเขาเป็น researcher เพื่อดูว่าทำไงให้ ให้บรรยากาศในการทำงานหรือองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยคนทำงานข้างในสามารถทำงานได้ได้เยอะขึ้น อะไรเป็นปัจจัยในการทำงานให้ทำงานได้ดีขึ้น แล้วก็ deliver deliver KPI หรือไป achieve เป้าหมายได้ดีขึ้น เขาก็หลังจากการ study ตรงนี้เขาก็ทำคอนเซปต์ขึ้นอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับ ว่า thrive เนี่ยคืออะไรคือเป็นมี 2 อย่าง ถ้าเกิดว่า employee หรือเป็น staff คนหนึ่งที่เขามีมีมี drive ที่สูงเนี่ยคือเอเขาจะต้องออได้รับ 2ออย่างจากในการทำงานอย่างแรกคือไม่ใช่ได้รับโทษครับไม่เเป็นการอยากจะเป็นคาแรคเตอร์สองอย่างในการทำงานที่มีพลายสูงอย่างอย่างแรกที่เขาบอกเลยคือตัว vitality vitality เนี่ยคืออะไรคือคนหนึ่งที่มาทำงานปุ๊บแล้วก็ passion มาปุ๊บเราแฮปปี้มาแล้วเ e x c ซ t e ดอยากเห็นของใหม่ๆ ออกมาปุ๊บเราเเรามาที่ทำงานแล้วเรารู้สึก alive เรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่แหละสถานที่ของฉัน ฉันกำลังทำนี้อยู่มั่นใจอะไรอย่างนี้แต่อย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเขาบอกมันไม่พอ เพราะว่าหลังจากที่รีเสิร์ชมาปุ๊บ คนที่มี p า s s i นมีอะไรอย่างนี้แล้ว ไม่ได้มีแล้วขาดการขาดอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเขาบอกก็คือการเจริญเติบโตหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ทำอย่างหนึ่งได้ดี แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ p a s s i o n a t กับทำอย่างเดียวแล้วก็วนอย่างเดียวเรื่อยๆ อย่างเงี้ยเนี่ยเอ็มพ o y e ีคนนั้นจะไม่สามารถ ไม่ได้มี drive ที่สูง ไม่ได้มีเลเวลเลเวลของของของการ drive KPI หรือดีต่อ contribute กลับมาบริษัทได้สูงเท่าเท่าที่ควรนะครับทั้งหมดต้องมี 2 อย่างอีกอย่างก็คือ ก็เลยต้องมีทั้ง vitality ต้องมี learning คือ passionate ที่จะมาทำงานแล้วอย่างที่ 2 คือมาทำงานทุกวันเขาต้องรู้สึกว่าเขาสามารถได้อะไรกลับไปเติบโตเรื่อยๆ มองเห็นอะไรใหม่ๆ ได้เรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆสองสิ่งนี้พอรวมกันเขาเรียกว่าว่า drive แล้วเขาก็ทำสเกลออกมามี 7 point คือถ้า7เนี่ยคือ คือองค์กรนั้นนี่คือคือคนคนที่อยู่ข้างในทำงานเงินสตาฟทุกคนคือ หสุดยอด super efficient ดีที่สุดแล้ว อันนี้คือ study แรกที่แกทำออกมา พอทำออกมาปุ๊บเขาก็เลยมาเริ่มมา apply study นี้กับคนที่ทำงานใน co-working space กับคนที่ทำงานในออฟฟิศใหญ่ ๆ หรือออฟฟิศธรรมดาทั่วไปนะครับเหมาะเขาหลังจากที่ทำเซอร์เวยมามามามาเนี่ยคือเขาก็มองว่า result มันโชว์ให้เห็นเลยว่าบริษัทที่ทำงานอยู่ใน co-working space ส่วนใหญ่ on average นะครับก็คือในโดยเฉลี่ยแล้วค่าค่า thrive เนี่ยสูงกว่าบริษัทสูงกว่าคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ไม่ใช่ co-working space ประมาณ 1 จุดด้วยกันคือ1 1จุดใน 7 scale นะครับก็คือคือ1ส่วน7นะครับก็ค่อนข้างเยอะ คือปกติบริษัททุกอันอาจจะอยู่ประมาณระดับ 4 4เต็ม7หรือ5เต็ม7เท่านั้นแต่ถ้าอยู่ใน co-working space จะอยู่ที่ประมาณ6เต็ม7หรือ7เต็ม7หมดเลย ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็น scientific finding ถ้าเกิดอยากจะไปอ่านเพิ่มหรือดูอะไรยังไงก็ เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ใส่เข้าไปให้ตอนตอนจบของ presentation นะครับ่าลองเข้าไปดูได้ สามารถหาอ่านดูได้ใน Harvard Business Review เหมือนกัน แล้วก็พอผมเห็นตรงนี้ก็ลองมา apply ดูว่าเออใน Launchpad มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างกับกับลูกค้าที่เข้ามาใช้ข้างใน จึงเห็นเลยว่ามีมีหลาย ๆ ทีมซึ่งเกิดการ cross learning ขึ้น อย่างในทีมของผมเอง บางครั้งมีน้องที่เขาเขียน coding ใช้ Ruby Ruby on Rails แต่ว่าเราก็มาทำมาโค้ดตัวเกม แต่ในการ set up server บางครั้งสำหรับตัว Ruby เนี่ยเขาติดเขาไม่ได้มาทางนี้ โดยตรงพอดีมีอีกทีมหนึ่งที่เขาทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Ruby on Rails อยู่แล้วมี developer ที่ทำติด Ruby on Rails ปุ๊บน้องจากบริษัทผมก็ลงไปถาม น้องอีกบริษัทหนึ่งเลยคุยกัน แล้วก็ดูเออแล้วก็มาเวิร์กด้วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาพออีกบริษัทหนึ่งเขาติดอะไรหรืออมีอย่างอีกบริษัทบางบริษัทหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับสอนติวสอบด้าน SAT หรือสอบ Standardized Test เนี่ยก็มีมาถามเหมือนกันเรื่องเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพบริษัทหรือเรื่อง tax ว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บเงินมาจากลูกค้าอย่างนี้ของลูกค้าของเราแบบนี้แล้วจะต้องไปรีพอร์ตกับ ต้องเขียนฟอร์มอะไรบ้าง ต้องไปรีพอร์ตกับสัมภาระยังไง ต้องทำอะไรยังไงบ้างนี่ก็มีนะมันก็เกิดการเเเรียนรู้ cross learning นเกิดขึ้น เพราะยังไงคนที่ทำงานในในนี้มันยังไงได้เห็นของใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ของใหม่ๆ ได้ contribute ได้ช่วยเหลือ แน่นอนนะครับ พอเห็นสถานที่ใหม่ ๆ เจอคนหลายๆ คน เห็นหลายๆ ทีมเนี่ย มันเริ่มทำให้ชีวิตหรือการทำงานไม่จำเจ เข้ามาปุ๊บก็เห็น ว่าเรามีอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา สร้าง passion สร้างความไม่จำเจจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ drive passion แล้วก็กลับเข้ามาสามารถแชร์ในสิ่งที่เราทำออกไปวันนี้กับในทีมได้หรือกับทีมอื่นๆในใน space ด้วยกันได้ก็นี่มันก็เป็นเป็น create sense of accomplishment ตอบโจทย์กลับไปที่ทั้ง vitality แล้วก็ตัว learning ของของของของ theory ที่ที่คุณ g e r t ช u d e Spitzer เขาเขาเขียนมาเกี่ยวกับเรื่อง h r i v e ก็เห็นเหมือนกันนะครับในทางแนวทางเดียวกัน